รำลึกวันวาน มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์เสยาณวชิโร โดย มนสิกุล โอวาทเพศตตอนที่หกสืบทอดพระพุทธศาสนาแบบพระบบานตอนเด็กๆ บ้านอากงของผู้เขียนอยู่หน้าวัด จำได้ว่าชอบไปวัดเป็นประจำ ตั้งแต่เช้าก็ไปเล่นหม้อข้าวหม้อแกงที่ข้างๆ โบสถ์สาย พี่สาวก็ชวนไปกราบหลวงตา บางทีท่านก็ให้ขนมมากินเล่นบ้าง บางครั้งก็เป็นทุเรียนเลยก็มี จำได้ไม่ลืม แต่บางคราวดื้อมาก ไปปีนต้นไม้ก็โดนพระท่านไล่ยิง ด้วยหนังสติ๊กก็มี ยิ่งช่วงหน้าสงการด้วยแล้วละ ก็สนุกมาก เพราะจะต้องเตรียมน้ำลอยดอกมะลิ กุหลาบ และน้ำอบไปส่งน้ำพระกับเพื่อนๆไม่เคยขาด เปียกปอนกันทั้งวัด กับความสนุกสนานในการก่อพระเจดีย์ทราย ยิ่งในวันสำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนา ต้องขอพ่อกับแม่ไปเวียนเทียนที่วัดต้องประคองแสงเทียนไม่ให้ดับขณะเดียวกัน ก็ต้องระวังน้ำตาเทียน จะหยดลงที่มือ ปากก็สวดมนต์อิติปิโสไปด้วย แล้วก็เดินเท้าเปล่า บนลานทรายไปรอบโบสถ์ มีความสุขมากที่ได้เห็นแสงเทียนกระพริบกระพริบเต็มไปหมดรอบๆตัว แม้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องว่า พระพุทธศาสนาสอนอะไร แต่เอาความสนุกมาก่อน จนบางทีไม่แน่ใจว่า ตัวเองล้อเล่นกับพระพุทธศาสนามากไปไหม เมื่อได้กราบเรียนถามประวัติท่านเจ้าคุณพระราชจิจจาภรณ์ก็ยิ่งรู้สึกอิ่มใจที่ท่านอธิบายว่า นี่แหละคือกุศโลบายในบวรพระพุทธศาสนา ที่เปลือกหุ้มแก่นไว้มิให้สูญหายไปกับการเวลา พิธีกรรมรักษาแก่นธรรมได้อย่างไร ก็คือสิ่งที่เราได้สัมผัสกันตั้งแต่เยาว์วัย หรือตั้งแต่การเกิดเลยทีเดียว ในเพลงกล่อมเด็กในทุกภาคก็สอดแทรกธรรมะไว้ให้คติของชีวิตไปจนถึงนิพพานเลยทีเดียว พระพุทธศาสนา ในมิติของสังคมไทยนั้น ลึกซึ้งไปทุกอนูของจิตใจเช่นนี้เอง จนสามารถสร้างพระสุปฏิปันโนพระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ ดังที่เราได้กราบไหว้ ศึกษาปฏิบัติธรรม จากครูบาอาจารย์ทุกสาย ที่สอนมุ่งตรงสู่พระนิพพานสถานเดียวขณะเดียวกัน ก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่ห่อหุ้มแก่นพระธรรมไว้ ไม่ให้สูญหายไปกับการเวลา และการเปลี่ยนแปลง ดังที่ท่านเจ้าคุณเทิดได้เล่าให้ฟังต่อมา เมื่อมองย้อนกลับไปแต่ก่อนวิถีวัด วิถีบ้านวิถีชุมชนกลมกลืนเป็นอันเดียวกัน วัดพึ่งบ้าน บ้านพึ่งวัด ผิดถูกถ้อยทีถ้อยอาศัย ประคับประคองเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ถึงหน้าประเพณีที่บ้านของวัด พระก็นำชาวบ้านจัดกิจกรรมตามประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ ถึงเวลาทำกิจกรรมทางศาสนา ก็ให้ความสำคัญเคร่งครัด รัดกุม ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นฮีดบ้าน หมายถึงชาวบ้านมีจารีตประเพณีของชาวบ้าน ที่เขายึดถือปฏิบัติ เป็นความสบายใจแบบชาวบ้าน ถึงหน้านาจะลงนาต้องมีพิธีสูตรบ้าน เบิกบานผู้บุกเบิกพื้นนาป่าไร่ สร้างบ้านแปลงเมืองจนกลายเป็นชุมชน ส่วนคลองพระ คือคัลองของพระที่พระยึดถือปฏิบัติ อาจเรียกว่า วัดปฏิบัติของพระก็ได้ ซึ่งทั้งพระทั้งชาวบ้าน ก็จะต้องรู้เข้าใจ และปฏิบัติให้สอดคล้องกลมกลืนกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ให้ขัดแย้งกัน การปฏิบัติตามคันลองของพระก็ไม่ควรขัดแย้งกับวิถีแห่งจารีตชุมชน ในขณะเดียวกัน วิถีแห่งจารีตของชาวบ้านก็ไม่ควรทำลายคันลองของพระ จนสูญเสียวิถีของพระ ท่านบอกว่าพระโบราณท่านเข้าใจชาวบ้าน จึงปฏิบัติอนุวัตวิถีพระคอยตามวิถีของชุมชน หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลธรรมวัด บุญจันทร์จตักสันโลบุงสะพังจังหวัดอุบลราชธานี ท่านจึงเป็นพระบรรบาน ที่พึ่งของชุมชนเป็นหลวงพ่อ หลวงตาเป็นญาถามเป็นพ่อฐาน ซึ่งลึกซึ้งแนบแน่น กับชาวบ้านมากกว่าอื่นใด ตกเย็นหลังทำวัดเสร็จ พระก็จะตีคล้องออกคลอง เพื่อส่งสัญญาณให้ชาวบ้านรู้ว่า พระเสร็จจากคองของพระแล้ว ใครมีอะไร ก็ ให้เตรียมไว้ถวาย สามเณรจะเข้าหมู่บ้านแผ่วงเล็บรับบริจาค สิ่ง ของจากชาวบ้าน มีโยมเดินนำหน้าตีค้อง ร้องเป่าไปว่าแห่กระบอง ตอง ปูนปูยา หมายถึงขอรับบริจาค กระบอง วงเล็บขีดใต้น้ำมันใส่ตะเกียงเป็นต้นสำหรับจุดให้แสงสว่างตองวงเล็บใบตองสำหรับดูดบุหรี่เมื่อก่อนพระใช้ใบตองกล้วย พันยาสูบดูดบุหรี่ปูนสำหรับกินหมาก ยาคือใบยาสูบ หรือน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำอ้อย บางทีนานๆที โยมก็จะจัดปรมัดถวาย เมื่อถามถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเจ้าคุณเติดอธิบายว่า หลวงพ่อท่านเป็นพระหลวงตา เป็นพระบ้านบ้าน ไม่โอ้ไม่อวด มีความอ่อนน้อมถ่อมตนสูงมากเพราะท่านต้องอยู่กับชาวบ้าน จึงมีวิถีหมุนไปตามฤดูกาลของชาวบ้าน ไม่ว่าประเพณีอะไรจะเกิดขึ้น กับชุมชนตามฤดูกาล จะลงนาเกี่ยวข้าว หวานไถปักดำ ทุกร้อนสิ่งใด ต้องมีท่านเข้าไปเกี่ยวข้อง ฝนตกถนนขาดที่ไหน เป็นต้องพาพระเนน ไปซ่อม บ้านไกลเกิดพายุพัดพังเสียหาย เป็นต้องพาพระเนน ไปช่วยเหลือ หมู่บ้านไหนไม่มีวัดไม่มีโบสถ์ท่านเป็นต้องนำชาวบ้านสร้างจนได้วัดได้โบสถ์ได้ศาลา แต่มีสิ่งหนึ่งที่ท่านแสดงให้เห็นถึงการดำเนินอยู่บนวิถีแห่งสมณะของหลวงพ่อ คือพอถึงวันพระหลังทำวัดเย็นเสร็จตอนหกโมงให้ศีลอุโบสถโยมเสร็จ จัดแจงดูแลภายในวัดเรียบร้อย ราวทุ่มเศษ ท่านจะออกจากวัดในหมู่บ้าน ไปปรับกลดจำวัดในป่า ในแต่ละวันพระ ท่านจะให้พระบ้างสามเณรบ้างสลับกันติดตามไปด้วยหนึ่งรูป เมื่อครั้งที่ท่านเจ้าขุนเทิดบวชเป็นสามเณรพรรษาแรก ท่านต้องแบกกฎเดินตามหลังหลวงพ่อไปตามถนน ดินทรายตัดทุ่งลัดเลาะเข้าป่าไปด้วย บางทีก็มีโยมในหมู่บ้านตามไปคนสองคน ถ้าวันพระกลางคืนก็ดีหน่อย ได้แสงสว่างจากดวงจันทร์ส่องลอดกิ่งไม้ ลงมาพอให้เห็นทางเดิน แต่ถ้าเป็นข้างแรม มองไปทางไหนก็มืดไปหมด ต้องเดินบ้าง วิ่งย่อๆบ้าง เพราะหลวงพ่อท่านเดินเร็ว ถึงวาระเนนรูปใด พอไปถึงป่า ก็กลางกดจัดเตรียมที่ให้หลวงพ่อ แล้วท่านก็จะเข้าภาวนาไปพอสมควรก็จำวัด ตื่นมาอีกทีเราตีสามเศษก็จะกลับไปทำวัดเช้าและรับอรุณที่วัดในหมู่บ้าน ท่านเล่าต่อมาว่าหลวงพ่อท่านถือเป็นจิตวัตรของท่าน เช่นนี้มายาวนาน จนพระอาจารย์มหามังกรปัญญาวโรมาอยู่จำพรรษา จึงค่อยห่างหายจากป่าแห่งนี้ไปที่จริง ท่านอาจารย์มหามังกรเป็นพระเมือง อยู่กรุงเทพมาก่อน เก่งเรื่องเทศ เรื่องบรรยาย ต่อมาได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่เทศ เทศสลังสี วัดหินหมากเป้งแล้วย้ายไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นท่านเกิดความเบื่อหน่ายจึงเข้าป่ามาจำวัดที่นี่ หลวงพ่อก็ถามสามเณรที่วัดว่า ใครจะไปอุปถากท่านบ้างอัตมายกมือเพราะไม่อยากถูกตามให้ศึกจึงขออาสาไปอยู่ป่ากับพระอาจารย์มหามังกรการตัดสินใจครั้งนั้นน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิตที่แท้จริง หลวงพ่อให้ไปอยู่กันสองรูปเพื่อจะได้เป็นเพื่อนกัน รวมเป็นสามรูป กับสามเณรที่ติดตามอาจารย์มา แต่ทั้งสองรูปอยู่ไม่นานก็หนีกลับกันหมด ในที่สุดอาตมาก็เป็นสามเณรเพียงรูปเดียว ที่อยู่อุปถากท่านอาจารย์มหามังกรในเวลาต่อมา จากมโนปนิธานโดยมนสิกุลโอวัตเพสัตนาธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คม ชัดลึก วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2560